ล่าสุด 9 พฤษภาคม 64 ฟังด่วนข่าวดี ใครพลาดรอบก่อน 3,000 บาทเตรียมตัวรายใหม่ รอลงทะเบียน วัสดี ค่ะ ทุกคนกาบ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนไทยทั่วประเทศนะคะก็มาพบกันในวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 ค่ะ และก็เช่นเคยนะคะทางช่องมาอัปเดตข่าวสาร มาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆ การเยียวยาต่างๆ จากทางรัฐบาลค่ะ ซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะก็เป็นข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องนะคะทิพาสิทธิ์รับเงินเยียวยา 3,000 บาทไปนะคะวันนี้นะคะก็ ็มีข่าวดีมาฝากนะคะ ซึ่งในเร็วๆนี้นะคะจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนบนเว็บไซต์นะคะ รับเงินเยียวยา 3,000 บาทค่ะ เดี๋ยวเราจะไปฟังรายละเอียดข่าวสารกันนะคะ ก่อนรับฟังข่าวสารสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้นะคะ ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนข่าวสาร ใหม่ๆได้รับฟังข่าวสารก่อนใครค่ะ เพื่อไม่ เป็นการเสียเวลานะคะ เดี๋ยวเราไปฟังข่าวสารพร้อมๆกันเลยค่ะ ข่าวดีคนละครึ่งเฟส3ใครพลาดรอบก่อนมีสิทธิ์ลงทะเบียนใหม่ รับเงินเยียวยา 3,000 บาท คนละครึ่งเฟสสามเป็นอีกหนึ่งโครงการที่คณะรัฐมนตรีหรือคอรมออนุมัติแจกเงินเยียวยาจำนวน 3,000 บาทจากกรณีการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยก่อนหน้านี้กระทรวงการคลังได้เปิดให้ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสหนึ่งและเฟสสองไปก่อนหน้า ซึ่งยังมีประชาชนพลาดสิทธิ์ลงทะเบียนอีกจำนวนมากจากกรณีการแพร่ระบาดของโควิด -19 รอบใหม่ในวันที่5พฤษภาคม2 5 2564ที่ผ่านมา คอรมอได้ออกมาตรการเยียวยาเร่งด่วนเพื่อบรรเทาการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยคอรมออนุมัติคนละครึ่งเฟส 3 โดยผู้ที่ได้ลงทะเบียนแล้วสามารถกดรับสิทธิ์ เพื่อรับเงินเยียวยา 3,000 บาทได้ทันที ส่วนประชาชนที่พลาดสิทธิ์ไปก่อนหน้านี้สามารถลงทะเบียนใหม่ได้บนเว็บไซต์ www. คนละครึ่ง .com ซึ่งจะเพิ่มให้ทั้งหมด 16 ล้าน สิทธิรับเงินเยียวยา 3,000 บาท นางสาวกุลยาตันติเตมิตรผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ก็ได้เปิดเผยว่าประชาชนที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์ ตามมาตรการคนละครึ่งเฟสหนึ่งและเฟสสองนั้น สามารถเข้าร่วมโครงการรับสิทธิ์คนละครึ่งเฟสสามโดยลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www. คนละครึ่ง .com โดยกระทรวงการคลังจะเปิดให้ลงทะเบียนในเร็วๆนี้ แต่จะมีการเสนอรายละเอียดมาตรการเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอภายในสัปดาห์หน้าก่อน ทั้งนี้ผู้ที่ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3จะไม่สามารถใช้สิทธิโครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้ที่รัฐบาลสนับสนุน e-voucher สูงสุด ไม่เกิน 7,000 บาทต่อคนได้ ต้องเลือกมาตรการใดมาตรการหนึ่ง ส่วนผู้ที่ได้สิทธิ์เราชนะม .33 เรารักกันโครงการละ2,000 1,000บาทจะได้รับอัตโนมัติโดยไม่มีการเปิดลงทะเบียนใหม่ สำหรับคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ์ 1. มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย 2. อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันลงทะเบียน 3. ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เงื่อนไขคนละครึ่งเฟส3นะคะรัฐจะช่วย 50%นะคะผู้ได้รับสิทธิจ่ายเอง 50%โดยใช้สิทธิผ่านแอปเป่าตังนะคะจำนวนสิทธิไม่เกิน 150 บาทต่อวัน โดยที่ยอดรวมการใช้สิทธิคนละครึ่งไม่เกิน 3,000 บาทตลอดโครงการ ไม่หักสิทธิหากใช้ไม่หมดในแต่ละวัน โดยระบบจะคืนสิทธิที่ไม่ได้ใช้เข้ายอดรวม วมของผู้ได้รับสิทธิ และจะคำนวณสิทธิ์ใหม่ ในเวลา 6 นาฬิกาของทุกวัน ใช้สิทธิได้ที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น ใช้ได้นะเวลา 6 นาฬิกาถึง 23 นาฬิกาไม่สามารถใช้สิทธิคนละครึ่งนอกเวลาดังกล่าวได้ ตัดสิทธิหากไม่ใช้สิทธิภายใน 14 วัน โดยระบบจะทำการตัดสิทธิคนละครึ่งของผู้ได้รับสิทธิตลอดโคร รงการ ก็ชัดเจนนะคะ ทางกระทรวงการคลังนะคะ ก็เตรียมเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3เพิ่มอีก 16 ล้านคนนะคะ ในเดือนมิถุนายน 2564 นี้ค่ะ ส่วนคนเก่า 15 ล้านคนที่ได้รับอยู่แล้วนะคะ ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะคะ แค่กดยินยอมรับเงื่อนไข ย้ำนะคะทั้ง 4โครงการเยียวยาเศรษฐกิจในช่วงปีหลังห้ามใช้สิทธิซ้ำกัน หรือเลือกได้เพียง 1 สิทธิเท่านั้นค่ะ ก็คือนะคะสรุปก็คือนะคะมาตรการเราชนะแล้วก็มาตรการม .33 เรารักกันนะคะที่ทางรัฐบาลเพิ่มให้นะคะ ก็ใช้ได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายนนะคะ ซึ่งก็ใช้ได้คนละสิทธิ์นะคะ และพอเดือนกรกฎาคม 2,564 เป็นต้นไป ถึงจะเริ่มใช้สิทธิ์ใหม่ได้อีกคนละ1สิทธิ์ค่ะ ซึ่งโครงการใหม่นะคะ ที่รัฐบาลออกมานะคะ มาตรการยิ่งใช้ยิ่งได้นะคะหลายคนยังไม่รู้จักนะคะ โครงการนี้นะคะ มีเป้าหมาย 4 ล้านคนนะคะ เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของกลุ่มผู้มีกำลังซื้อ โดยรัฐบาลจะสนับสนุนคูปองเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ ให้สูงสุด 7,000 บาท าทต่อคนค่ะ โดยมาตรการนี้จะเป็นมาตรการที่ดึงเงินในกระเป๋าของผู้มีรายได้ปานกลาง ถึงระดับสูงเพื่อให้เม็ดเงินมีส่วนเข้าไปกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ โดยจะต้องใช้จ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการก่อน จากนั้นรัฐจะคืนส่วนหนึ่งราว 10-15%ของเงินที่ใช้จ่ายเข้าไปในแอปพลิเคชันเป่าตังดังนั้นหากผู้เข้าร่วมโครงการต้องการได้เงินคืนมาเต็ม7,000 บาท ก็ต้องใช้จ่ายเงินระดับหนึ่งหรือหลายหมื่นบาทค่ะ ก็ลองศึกษาข้อมูลดูนะคะว่าพ่อแม่พี่น้องนะคะจะเลือกมาตรการไหน นะคะซึ่งในส่วนของมาตรการเราชนะและก็ม .33 เรารักกันนะคะ ก็ได้กันทุกคนนะคะ ส่วนอีกเด้งหนึ่งนะคะก็สามารถเลือกได้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ ทางช่องก็มาแจ้งข่าวสารไว้เพียงเท่านี้นะคะ ก็เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าหากเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปให้ท่านอื่นได้รับทราบทั่วกันนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ